เรียนมาดูวิธีการตั้งวาล์วนะครับ การตั้งวาล์วเนี่ยอุปกรณ์ของเราหนึ่งฟิลเลอร์เกตนะครับ ฟิลเลอร์เกตก็จะมีหลายเกรดหลายไซส์นะครับ บางรุ่นก็จะเป็นตัว L แบบนี้ครับ บางรุ่นนะ บางรุ่นจะเป็นตัวตรงนะครับ จะมีหมายเลขบอกนะครับ 0.15 นะครับ สเปค นะครับ แต่ละรุ่นนี้ก็ โอ้เยอะแยะครับ อยู่ใน Google ก็มี อยู่ในหนังสือก็มีนะครับ อาจารย์ทำไว้อยู่ อันดับแรก คลายน็อตตัวเมียออกก่อนนะครับ คลายน็อตตัวเมียออกก่อนใช้เป็นเบอร์เก้านะครับ กระจายเบอร์เก้าคลายน็อตออกก่อน คลายน็อตตัวผู้ออกมา ครับ แล้วเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไปครับ แล้วขันน็อตตัวผู้เข้าไปครับ คลายน็อตตัวเมียออกมาเยอะๆหน่อยนะครับ ครับ แล้วทำการขยับดูครับ ระยะของฟิลเลอร์เกตปล่อยแล้วไม่ล่วงนะครับปล่อยแล้วไม่ล่วง แล้วจับโยกดูครับ จะหนืดพอประมาณนะครับ ไม่ต้องถึงกันแน่นแค่หนืดครับครับ แล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้ครับ เสร็จแล้วเอาน็อตเบอร์สิบน็อตแฉกครับ จับข้างบนไว้ แล้วก็ล็อกแค่นี้ครับ แล้วก็มาโยกดูอีกทีหนึ่ง ปล่อยแล้วไม่ร่วงครับนักเรียนโยกโยกดูครับทีละคนครับโยกดูครับแล้วไอดีไอเตี่ยนี้ตั้งเท่ากันไหมครับ แล้วแต่สเปคของเครื่องยนต์ครับ ตั้งวาง์วับยกดูทีละคนครับยกครับตั้งวางที่จังหวัดไหอ่าการตั้งวาตั้งในจังหวัดไหนครับ จังหวัดอัดนะครับ ตั้งมาร์เสร็จตั้งวาลวได้เลยนะครับ ห้ามตั้งในจังหวัดโอเวอร์แลปนะครับอ่ายกดูครับ ไม่ร่วอย่แล้วอาระยะความเหนืดนักเรียนสัมผัสรู้แล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับชักออกครับ ก็คือระยะห่างจับดูอีกทีหนึ่งครับ เวลาโยกวาลวนะครับ จับโยกในลักษณะตรงแบบนี้นะครับ ห้ามโยกข้างนะครับอ่าเช็คดูทุกคนครับยังถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทำช่วงบนนะครับ แล้วก็ จะช่วงล่างหรือจะช่วงบนก็ได้นะครับ ตั้งใหม่ครับ แค่ตัวเดียวใช่ไหมทั้งหมดเลยครับ เดี๋ยวอาจารย์คลายไว้ครับจัดการเลยโอเคนะครับ วิธีตั้งวาล์